มีการโหวตศิลปินดารงดาราที่คุณชื่นชอบกัน ดารากันเองเนี่ยเขาก็มีการโหวตเหมือนกันจะมีใครชอบใครอะไรยังไงกันบ้าง ใครได้ฉายาอะไรบ้างติดตามกันได้เลยค่ะ มาดูต่อกันที่หล่อบาดใจค่ะเหล่าดาราด้วยกันเขาเทใจให้พระเอกคนนี้ณเดชน์คุกิมิยะค่ะนำโด่งมาเลยนะคะ ไม่ต้องสาธยายกันเยอะ รู้ๆกันอยู่ หลักฐานก็อยู่ที่ใบหน้าพี่แบร์เขาอยู่แล้วนะคะ